พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนแผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็ก สัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก เมื่อได้รับบาดเจ็บ และกระดูกหักต้องใช้แผ่นโลหะดามกระดูกขนาดเล็กที่เป็นวัสดุฝังในสำหรับดามกระดูกใบหน้าขากรรไกรของมนุษย์ซึ่งมีราคาแพงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศครับ แต่แผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้าไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้รับน้ำหนักและแรงกระแทกเมื่อนำไปใช้จึงมีความเสี่ยง แผ่นโลหะอาจจะหักหรือบิดงอภายหลังได้ โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน a อ t e c h ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ องค์การมหาชน ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิจัยและพัฒนาแผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็กโดยศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นโลหะและหมุดยึดดามกระดูกของสัตว์ที่มีน้ำหนักตัวไม่เกิน 7 กิโลกรัมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553 และพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2560 ปัจจุบันได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่บริษัท Star Micro Electronics ประเทศไทย จำกัดมหาชน เพื่อนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ในชื่อแบรนด์เอลิสโดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย เช่นเดียวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กับมนุษย์ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษา ลดการพึ่งพาวัสดุจากต่างประเทศ ส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยี โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000